สวัสดีค่ะ เราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างชั้นเรียน และเพิ่มผู้เรียนไปแล้ว รวมถึงการสร้างประกาศในชั้นเรียน ทุกท่านอยากรู้ไหมคะ ว่าจะสร้างชิ้นงานให้ผู้เรียนได้อย่างไร มาลองดูกันเลยนะคะ ทั้งนี้ผู้สอนจะสามารถสร้างชิ้นงานหรือ assignment ในสตรีมของชั้นเรียน เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้เรียน และสามารถแนบไฟล์ วิดีโอ และลิงก์ประกอบไปในการมอบหมายงานให้กับชั้นเรียนได้ ตลอดจนสามารถให้คะแนนและส่งคืนให้กับผู้เรียน หลังจากที่ผู้สอนสร้างชิ้นงานแล้ว ผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล และจะเห็นชิ้นงานในสตรีมของชั้นเรียน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 assignment ชิ้นงาน quiz assignment แบบทดสอบ question คำถาม material p o s t ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ reuse post นำชิ้นงานมาใช้ใหม่ topic หัวข้อหรือประเด็น Google Calendar เปิดเพื่อใช้บันทึกข้อมูลในปฏิทิน คลาสไร r ์โฟลเดอร์เปิดเพื่อใช้งานไร v ์ให้คลิก Create บวก สร้างชิ้นงานใหม่ คลิก Assign คลิก Assignment เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ จะปรากฏหน้าต่าง และป้อนรายละเอียดชิ้นงานโดยมีรายละเอียดในการป้อนดังนี้ for ระบุห้องที่โพสชิ้นงาน หรือเลือกทุกชั้น และระบุการส่งให้ผู้เรียน รายบุคคล หรือทุกคนในชั้นเรียน Title ชื่อชิ้นงาน Instruction Optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจงพอยต์คะแนนดิวกำหนดวันส่ง ท็อปิก หัวข้อหรือประเด็น คลิกแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive คลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube คลิกเพื่อแนบลิงก์ลบชิ้นงาน เมื่อเราคลิก Assign ใช้เพื่อโพสต์ชิ้นงาน ซึ่งมีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้ Assign โพสต์ชิ้นงาน Schedule โพสต์เก็บไว้สำหรับระบุวันที่และเวลาที่โพสต์ชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้า Save Draft บันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานจริงในภายหลัง ในการบันทึกกำหนดวันที่ส่งงานหรือดีลจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกวันดังรูป ให้คลิก No Due Date ระบบจะแสดงปฏิทินให้เลือก จากนั้นให้คลิกวันที่ต้องการ จะปรากฏเวลาให้บันทึก ให้คลิกเพื่อระบุเวลาที่ต้องการ ในการบันทึกหัวข้อหรือประเด็น Topic ในครั้งแรกที่ยังไม่มีการบันทึก Topic เมื่อคลิก Topic จะปรากฏให้เลือกไม่มีหัวข้อ no topic หรือสร้างใหม่ create topic หากคลิกสร้างใหม่ create topic จะสามารถบันทึกหัวข้อได้ ให้ทำการบันทึกหัวข้อที่ต้องการ ให้คลิก assign และเลือก assign เพื่อโพสต์ชิ้นงาน ระบบจะแสดงชิ้นงานในเมนู Classwork ภายใต้ชื่อหัวข้อ Topic ที่ระบุไว้ ด้านล่างชื่อชิ้นงาน จะระบุวันเวลาที่ กำหนดสิ้นสุดการส่งงานของผู้เรียน เมื่อเลย กำหนดเวลาผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้ ด้านขวามือ ของชื่อชิ้นงาน จะระบุวันเวลาที่ผู้โพสต์ชิ้นงาน